การแบ่งกลุ่มหรือสร้างขอบเขตของเนื้อหาโดยการใส่เส้นขอบหรือลงสีพื้นเป็นกรอบเพื่อแบ่งขอบเขต หรืออาจจะเพื่อเป็นการตกแต่งเอกสารทำได้โดยเลือก ข้อความหรือย่อหน้าที่ต้องการลงสีหรือใส่เส้นขอบ คลิกคำสั่ง format เลือก paragraph styles borders and shading ก็จะแสดงหน้าจอสำหรับจัดการการลงสีและใส่เส้นขอบนะคะ ส่วนแรกจะเป็นการกำหนดด้านที่จะให้มีเส้นขอบ โดยคลิกเลือกขอบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นขอบด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย ด้านขวา หรือตรงกลาง ระหว่างย่อหน้า จากนั้นก็จะเป็นการเลือกขนาดเส้นขอบ เลือกรูปแบบเส้นขอบ เลือกสีเส้นขอบ และถัดมาเป็นการเลือกสีสำหรับลง สีข้อความหรือย่อหน้า ระยะห่างระหว่างข้อความหรือย่อหน้ากับขอบ และเมื่อกำหนดค่าแล้วคลิกปุ่ม apply ในการลงสีก็ควรเลือกสีที่ตัดกับข้อความที่ชัดเจน โดยเฉพาะหากนำเอกสารไปปริ้นหรือพิมพ์ แล้วสีของอักษรกับสีพื้นที่ลงเป็นสีใกล้เคียงกัน ก็จะทำให้ข้อความไม่ชัดได้นะคะ